งานขุดสระน้ำพื้นที่หนึ่งร้อยไร่ ต้องขนย้ายดินออก จากก้นบ่อเยอะ ngan yang kia cái tông cột ốc một lời ลอกสระน้ำ โดยรถแบคโฮเครื่องจักรหลายคันนั้นนั่นนู่นสูบน้ำออก ตางระบายน้ำออกเพื่อสะดวกแก่การทำงาน ขนย้ายดินอยู่ รถดำกำลังขนย้ายดินออกจากบ่อ